หลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับตัว Google Site มาพอสมควรแล้วนะครับ อีกทั้งเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์กันไปแล้วนะครับ แล้วก็ได้ทำกิจกรรมออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์กันไปแล้ว เดี๋ยวในหัวข้อนี้นะครับ เราก็จะมาเรียนรู้ในส่วนของการออกแบบการแสดงผลของเว็บไซต์กันนะครับ ครับเราสามารถเลือกได้ทั้งแบบง่ายนะครับแบบอริสโตเติลแบบนักการทูต แบบวิชั่นนะครับ แบบราบเรียบ หรือว่าแบบความประทับใจนะครับ ซึ่งแต่ละแบบก็จะมีเอกลักษณ์การแสดงผลที่แตกต่างกันนะครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับ แต่ละแบบเราก็ยังสามารถที่จะเลือกรูปแบบตัวอักษรแล้วก็สีนะครับได้ตามต้องการนะครับ เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับแต่ละแบบเนี่ยสามารถทำยังไงได้บ้างนะครับ แล้วก็การแสดงผลเป็นยังไงนะครับ เริ่มต้นนะครับ ก็ให้เราไปที่เมนูธีมตรงนี้นะครับอันนี้แบบแรกนะครับก็จะเป็นแบบง่ายนะครับ แบบพื้นฐานนะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะเลือก รูปแบบของตัวอักษรได้ตรงนี้นะครับ ก็จะสามารถเลือกได้แบบจางนะครับ แบบคลาสสิกนะครับ แบบหนานะครับ แล้วก็สามารถเปลี่ยนสีตรงนี้ได้ ถ้าสีที่ มีให้ในรูปแบบนี้ยังไม่ถูกใจนะครับ เราสามารถที่จะกดเปลี่ยนสีตรงนี้ได้นะครับ เปลี่ยนได้ตามต้องการเลย ถ้าเป็นแบบอริสโตเติลบ้างนะครับ ก็จะการแสดงผลจะมีรูปแบบนี้นะครับ ก็จะมีขีดเพิ่มขึ้นมาข้างล่างตรงนี้ เหมือนกันนะครับ เราสามารถจะเปลี่ยนสีสังเกตดูนะครับ หรือจะเปลี่ยนสีตามที่เราต้องการตรงนี้ได้เช่นกัน ในส่วนของรูปแบบตัวอักษรนะครับ ก็เหมือนกันครับเปลี่ยนได้ 3 แบบเหมือนกันก็มีทันสมัยนะครับคลาสสิกแล้วก็แบบตัวหนานะครับถ้าเป็นในส่วนของนักการทูตนะครับ ก็จะมีกรอบโผล่ขึ้นมาตรงนี้ เป็นสีได้เช่นเดียวกัน แล้วก็ตัวอักษรก็จะมีคลาสสิกจางแล้วก็หนานะครับ ถ้าในส่วนของวิชั่น รงนี้นะครับ ก็จะมีแถบด้านบนโผล่ขึ้นมา ก็สามารถเปลี่ยนสีแถบด้านบนตรงนี้ได้ หรือจะเลือกเปลี่ยนสีเพิ่มเติมตรงนี้ แล้วก็เลือกรูปแบบตัวอักษรเช่นกันนะครับ ได้ 3 รูปแบบ ก็มีตัวนาทันสมัยแล้วก็คลาสสิก อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบราบเรียบ ก็จะมีแถบสีโผล่มาด้านล่างตรงนี้ ามารถจะคลิกเปลี่ยนสีได้เช่นเดียวกัน ตัว Google s i t e ก็จะปรับให้เราโดยอัตโนมัตินะครับตรงนี้ ตัวฟอนต์ก็เช่นเดียวกันครับ ก็สามารถเลือกได้ 3 แบบเช่นเดียวกัน อันสุดท้ายก็จะเป็นแบบความประทับใจ ก็จะมีขีดยาวโผล่ขึ้นมาตรงนี้ สามารถจะเปลี่ยนสีได้เช่นเดียวกันนะครับ เปลี่ยนสีตามต้องการได้ แล้วก็รูปแบบตัวอักษรนะครับ ก็เหมือนกันครับ ก็จะมี3แบบให้เลือกเช่นเดียวกัน ครับ อันนี้ก็เป็นในส่วนของการปรับแต่งในส่วนของการแสดงผลของเว็บไซต์ หรือว่าในส่วนของตีมนะครับ ก็ให้ ผู้เรียนนะครับ ลองไปฝึกทดลองอปรับแต่งให้เรียบร้อยก่อนนะครับ ซึ่งในการปรับแต่งเนี้ยเราสามารถ จะปรับแต่งเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นเวลาเราสร้างหน้าเว็บใหม่ขึ้นมานะครับตัวเว็บใหม่เนี้ยที่เราสร้างขึ้นมาก็จะทำการสร้างในส่วนของตัวธีมหรือตัวรูปแบบให้เราโดยอัตโนมัตินะครับ จากที่เราได้ออกแบบไว้ ในหัวข้อนี้เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการเลือกรูปแบบการแสดงผลของหน้าเว็บไซต์ใน Google Sites เรียบร้อยแล้วนะครับ และเจอกันในเนื้อหาถัดไปนะครับ สวัสดีครับ